พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน แพลตฟอร์ม บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Google Facebook หรือ Apple นอกจากล้ำยุคแล้ว ยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคมด้วยครับ ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับ เรามีแพลตฟอร์ม บริการเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย ที่พร้อมจะพาเราก้าวเข้าสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์แล้วนะครับ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ n e c t e c h ประจำปี 2562 หรือ n e c t e c h Age 2019 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI for Thai โดยมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning โดดเด่นด้วยขีดความสามารถในการประมวลผลภาษาไทย และข้อมูลในบริบทประเทศไทย ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม และการบริการต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจกลุ่มค้าปลีก ใช้แชทบอทที่มีความเข้าใจในบริบทภาษาไทย สามารถโต้ตอบแทนพนักงานได้เป็นอย่างดี วิจัยและพัฒนา โดย n e c t e c h สวทช